จอ่อนกระถาวเข็มของนาฬิกาลงในคืนที่เมาก็รู้ว่าฉันต้องไป Something start making you being c l i d e yeah เธอก็รู้ดีว่าฉันไม่ใช่คนที่จริงใจเดียวยิ่งเห็นนั้นเธอก็ยิ่งเจ็บแต่ถ้าเกิดว่าฉันไม่เคยรักเธอวันที่เธอรู้สึกแบบนั้นกับเขาอย่างที่เราภายในวันนี้ เธอรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมตื่นขึ้นมาฉันคงหายบอกเธออีกสักครั้งว่าเธอไม่ต้องพยายามพยายาม It's not my time coming down ายเกินไปมันคงไม่ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นทุกครั้งที่นอนเมื่อครั้งก่อน เธอบอกเธอไปกับเขาแล้วแล้วก็จบไปปล่อยฉันให้เปลี่ยวใจแต่พอมาถึงวันนี้ฉันเข้าใจเธอจะมาเอาอะไรกับฉัน เป็นอย่างเนี้ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นรู้อย่างเนี้ยก็ไม่น่าคาดหวังรู้กันซ้อนไว้เป็นความลังอย่าอย่าเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมตื่นขึ้นมาฉัน คงหายบอกเธออีกสักครั้งว่าเธอไม่ต้องพยายามพยายาม It's not my t เข e ความรัจางเขาวิ่งตามก็เสียเวลาแค่กินนั้งแล้วเธอก็ไม่ต้องโทรมาหาอีกเลยได้ไหมเลงของเรามันต้องเป็นแปลมาคิดแล้วจากไป